ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ด้วยการสอนผู้อื่นตอนที่2มาถึงสัปดาห์นี้มาพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ด้วยการสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติได้บ้างค่ะ การทำให้คนปฏิบัติได้อย่างเรา คงต้องใช้วิธีสาธิต ซึ่งผู้สอนเคยได้ไปสอนปฏิบัติในหลายวิชาที่เกี่ยวกับเสียง เช่น สอนร้องเพลงประสานเสียง สอนการพูด และจัดรายการวิทยุ สอนภาคเสียง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ ด้วยการสอนผู้อื่นทั้งสิ้น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น เราคงต้องมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์บ้าง ซึ่งแต่ละวัยก็จะมีธรรมชาติของการรับรู้ ว่าสามารถรับได้แค่ไหน และความสนใจที่ต่างกัน คคลิปนี้ เดี๋ยวครูจะมาสอนตัดเสียงอย่างละเอียดเลยนะเริ่มต้น อันนี้เป็นงานของแท้ของจริงเลยนะ ลูกศิษย์ที่ครูจะนำส่งช่องนะคะลองเพลงฟังกันอันนี้นะครูตัดมาได้สักระยะหนึ่งละ จนถึงวินาทีนี้ วิธีการซูมอินซูมเอาเข้าไปเนี่ยเห็นไหมก็คือการเลื่อนสกอร์เมาส์นะคะง่ายมากเลย ส่วนเพลย์แบบนี้เรากดสเปซบาร์นะคะ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดตรงนี้เลยเนาะเนี่ยไม่ต้องไปกดตรงนี้เพลย์ตรงเนี้ยไม่ต้องนะคะอ่ะมาดูนะครูทำให้ดู การมีเมาส์ก็ดีนะ มันก็จะช่วยเรา ดูวิธีกัน ตรงนี้วักเยอะไปใช่ไหมเพราะว่าครูเหนื่อย อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเหนื่อยเว้ย เออเราก็ตัดมาชนกันทุกครั้งที่ ที่เพลงต้องคอยฟัง ฟังว่ามันธรรมชาติ ธรรมชาติไหมนะ รือมันผิดธรรมชาติ หลักการของเสียงง่ายๆ ลูกศิษย์เพียงแค่ว่าทำยังไงก็ได้ ไม่ให้มันผิดธรรมชาติ เหมือนวิธีที่เราจะใส่รีเวิร์บให้มันอะให้มันดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้าเราทำจนมันผิดธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่น่าฟังไปเรื่อยๆ ครูทำไมนะคะก็ลองดูรูปคลื่นนะคือถ้าจริง ๆเป็นเสียงตบมือเนี่ยคลื่นมันจะยาวกว่านี้เลยนะมันจะเป็นลักษณะนี้จะทำให้ดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วเวลาคุณดูไกลๆเนี่ยคุณรู้เลยว่าแต่นะแป๊บนึงนแล้วเวลาลูกศิษย์ดูไกลๆเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงไหนที่จะต้องตัด เราก็มาแบบตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราอ่านไม่ได้สักทีเราก็ต้องอัดใหม่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 You.